การถ่ายภาพน้ำตกมีเรื่องที่ควรทราบอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำตกส่วนใหญ่จะมีน้ำเยอะในช่วงฤดูฝนนะครับถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยน้ำตกจะมีน้อย ช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือว่าช่วงเวลาที่หลังจากหมดฤดูฝนไปแล้ว สายน้ำจะเยอะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องฝนที่จะเป็นอุปสรรคในการถ่ายภาพนะครับภาพนี้ถ่ายที่ที่แห่งชาติพุยลังกา ะครับแต่ว่าภาพนี้ถ่ายในช่วงฤดูฝนเลยนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูฝนประมาณสักตุลาพิกาอะไรประมาณนี้เนี่ยฝนเริ่มจะหมดไปละอาจจะมีบ้างเป็นบางวันใกล้จะหมด แต่ว่าน้ำยังมีเยอะอยู่นะครับแล้วก็ฝนที่ตกเกือบทุกวันจะทำให้บรรยากาศของป่าไม้ดูเขียวชอุ่มไปหมดเลยนะครับรอบ ๆ สังเกตดูว่าจะเป็นสีเขียวไปหมดเลยนะครับเพราะว่าได้รับฝนก็ท่านจะเยอะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยต้นไม้พวกนี้ก็จะแห้งตายหมดจะเป็นสีน้ำตาล อาจจะมีสีเขียวบ้างนิดหน่อย จะไม่ดูแล้วไม่เขียวชอุ่มขนาดนี้ สิ่งที่จำเป็น อุปกรณ์นะครับก็คือเลนส์มุมกว้าง เพราะว่าน้ำตกส่วนมากเนี่ยจะมีพื้นที่ให้ถ่ายภาพจำกัดครับใช้เลนส์มุมกว้าง แล้วก็ที่จำเป็นไม่แพ้กันก็คือฟิลเตอร์ PL สำหรับลดแสงสะท้อนตามพวกใบไม้นะครับทำให้สีเขียวมันดูสดขึ้น อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าการถ่ายภาพน้ำตกส่วนมากชัตเตอร์ต่ำ ยิ่งโดยเฉพาะการถ่ายภาพในป่าเนี่ยสภาพแสงน้อยนะครับแล้วก็เราใช้ F แคบๆ F16 A22 เนี่ยมันทำให้เกิดชัตเตอร์ต่ำ เราถ่ายเพื่อ F22 เพื่อให้ภาพชัดลึกนะครับหรือ F16 F รูปจสงแคบๆเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ความเร็เตอร์ต่ำนะจะเป็น 1 วินาที 2 วินาที 4 วินาที ถ้าขาตั้งกล้องนะไม่ได้ใช้นะครับก็จะมีปัญหาคือไม่สามารถถ่ายภาพได้ ใช้มือถือรูปมาก็จะเบลอหมดเลยขาตั้งกล้องเดียวไม่พอนะครับอาจจะต้องมีสายลัสเตอร์ด้วยนะครับเพื่อลดการสั่นไหวของกล้องนะจากกระจกสะท้อนภาพที่กระดกขึ้นลง แสงเป็นอุปสรรคสำคัญในการถ่ายภาพน้ำตกนะครับน้ำตกบางแห่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในป่าแต่อยู่กลางแจ้ง อยู่กลางแจ้งที่มีแสงดวงอาทิตย์ แต่ว่าแสงดวงอาทิตย์อาจจะไม่ถูกน้ำตก ทั้งหมดบางส่วนอย่างภาพนี้แสงดวงอาทิตย์ไปตกที่น้ำตก แค่ส่วนเดียว อีกส่วนหนึ่งไม่มีแสงนะครับก็คือไม่มีแสงดวงอาทิตย์ไปตก สภาพแสงที่ต่างกันนะครับพอเราวัดแสงบริเวณที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อีกส่วนหนึ่งก็จะมืดไปเลย แต่ถ้าวัดแสงแบบเฉลี่ยส่วนเงามืดก็อาจจะเห็นรายละเอียดบ้างเล็กน้อย แต่ว่าส่วนสว่างเนี่ยมันก็จะโอเวอร์หรือว่าสว่างเกินไป ก็ต้องพยายามเลือกมุมภาพที่มีแสงเท่าๆกัน อย่างตกภาพนี้บางส่วนโดนแดดบางส่วนไม่โดนแดดเพราะ ส่วนที่ไม่โดนแดดก็จะดูมืดหน่อยนะส่วนที่โดนแดดก็จะดูสว่าง อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะบางส่วนก็มืด บางส่วนก็สว่าง ครับ เพราะว่าแสงมันต่างกันนะครับ แต่ว่าถ้าทั้งหมดได้รับแสงสว่างเท่าๆกันนะครับอย่างภาพนี้นะได้รับแสงสว่างเท่ากันหมดเลยนะครับ มีน้ำตกคอนพระเพ็งที่ประเทศลาวนะครับ จะเห็นว่าทุกทั้งหมดก็มีแสงสว่างเท่าๆกัน ไม่มีแสงที่ส่วนหนึ่งมืด ส่วนหนึ่งสว่าง ภาพนี้ผมพยายามถ่ายให้มีคนติดมาด้วย ถ้าสังเกตดูมุมล่างขวามือเนี่ยมีคนด้วย เป็นการบอกสัดส่วนของภาพว่าน้ำตกนี้มีขนาดใหญ่โตเท่าไหร่ ถ้าไม่มีคนอยู่ในภาพคนชมภาพก็อาจจะกะไม่ถูกว่าภาพนี้เนี่ยน้ำตกมีขนาดใหญ่โต มากน้อยแค่ไหน อันนี้ก็ถ่าย 2 ภาพถ่ายด้านซ้ายรูปหนึ่งด้านขวารูปหนึ่งแล้วมาต่อกัน ทีนี้น้ำตกเนี่ยที่เป็นสีขาวก็จะมีปัญหาเรื่องการวัดแสง คือถ่ายมาแล้วจะมืดนะครับ ต้องวัดแสงปรับให้โอเวอร์ขึ้น1-2ถึงสต็อปแล้วแต่ว่า พื้นที่สีขาวในภาพเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน แล้วก็สายน้ำที่มีมากก็อาจจะมีอุปสรรคก็คืออาจจะทำให้กล้องเปียกละอองน้ำเนี่ยอาจจะทำให้อิเล็กทรอนิกส์ของกล้องมีปัญหาได้ มันก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีเหมือนกัน อย่างภาพนี้ถ่ายตอนที่ไม่มีแดด พอไม่มีแดดเนี่ยแสงมันจะเฉลี่ยเท่ากันหมดเลยนะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยดูสวยงามมากขึ้น แล้วก็ การที่ไม่มีแสงแดดเนี่ยทำให้ชัตเตอร์ต่ำด้วยนะครับ เราก็สามารถถ่ายภาพให้สายน้ำมันดูนุ่มนวลได้อย่างสวยงาม ถ้าต้องการถ่ายภาพให้ดูนุ่มแบบนี้ คือสายน้ำเนี่ย ให้ดูนุ่มนวลเนี่ยความเรนเซเตอร์ที่ได้เนี่ยควรจะต่ำกว่า1วินาที ทีนี้ทำยังไงให้มันได้ 1 วินาทีสมมว่าอยู่กลางแจ้งเนี่ยพอเราปรับ F22 ไปแล้วชัตเตอร์อาจจะยังสูงอยู่อาจจะเป็น1ส่วน8 1ส่วน8เนี่ยสายน้ำจะไม่นุ่มขนาดนี้ถ้าต้องการให้สายน้ำดูนุ่มมากขึ้น ก็ต้องลดแสงมีอุปกรณ์ตัวช่วยก็คือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ PL เนี่ยมันจะลดแสงไปได้ประมาณ2สต็อปถ้าลด2สต็อปใส่ฟิลเตอร์ PL ไปแล้วยังไม่ถึง 1 วินาที ก็อาจจะใช้ฟิลเตอร์ ND นะครับ ินเตอร์ ND ก็จะใช้ในการลดแสง จะมีหลายเบอร์นะครับ มีเบอร์1เบอร์2เบอร์4เบอร์8แต่ละเบอร์เนี่ยก็จะลดแสงมากขึ้นนะครับ อย่าง 2 ก็จะลดแสง1 stop 4จะลดแสง2 stop เป็นต้น แต่ถ้าเราถ่ายภาพในที่แสงน้อยอย่างถ่ายในป่าเนี่ย ก็ไม่ต้องใช้ินเตอร์ ND ก็ได้ เพราะชัตเตอร์ยังไงก็ต่ำอยู่แล้ว เพราะแสงมันน้อยมาก อย่างภาพนี้ถ่ายให้เห็นดอกลิ้นมังกรนะครับ ดอกไม้ที่อยู่ด้านด้านหน้าเนี่ยถ่ายที่แห่งชาติพุยลังกาต้องการให้ดอกไม้ชัด แล้วก็น้ำตกชัด ภาพนี้ก็เลยต้องจำเป็นต้องใช้ลบแสงแคบแต่พอใช้ลบแสงแคบปุ๊บก็มีปัญหาคือชัตเตอร์จะต่ำมากต่ำมากแล้วก็น้ำตกเนี่ยด้านหน้ามีลมพัดนะดอกไม้ก็จะเบลอไปเบลอมานะเพราะว่ามีการสั่นไหวก็จะมีบางส่วนชัดบางส่วนเบลออะไรอย่างนี้ก็ต้องคอยระวังเรื่องพวกนี้ด้วย อันนี้น้ำตกที่รอสูนะครับในช่วงฤดูแล้งน้ำก็จะค่อนข้างจะน้อย น้ำน้อย แต่ถ้าไปถ่ายในหน้าฝนเนี่ยน้ำก็จะเต็มหน้าผาเต็มไปหมดเลย แต่ว่าในฤดูฝนการเดินทางก็อาจจะลำบาก อันนี้น้ำตกแม่สุริน ครับที่แม่ฮ่องสอนก็จะเห็นน้ำตกจากด้านบนลงมาถึงด้านล่างเลยนะครับภาพนี้ก็ถ่ายเป็นพาโนรามาแนวตั้งอาจจะถ่ายด้านบนภาพหนึ่งด้านล่างภาพหนึ่งเพื่อเห็นมิติของภาพตั้งแต่ด้านล่างถึงด้านบนเลย อันนี้น้ำตกโนยุหลังที่อุทยานเจเจโกประเทศจีนมุมนี้จะเป็นมุมบังคับก็คือว่ามีต้นไม้บังอยู่ยังไงก็ต้องถ่ายเห็นน้ำตกโล่งๆไม่ได้เพราะว่ามีต้นไม้บังอยู่ อันนี้ก็เหมือนกัน เราต้องพยายามหามุมถ่ายให้เห็นน้ำตกให้มากที่สุดครับ แล้วก็กล้องตั้งขาตั้งกล้อง อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ่ายให้เห็นเรื่องความชัดลึกก็คือให้เห็นใบไม้ที่อยู่ทางด้านหน้า เราก็เปิด f11 f6 f22 รูปแสงตัวเลขยิ่งมาก ภาพก็จะยิ่งชัดลึกมากขึ้น ต้องคอยเช็คดูนะครับว่าสมมติเราใช้ f16 แล้วถ่ายมาเนี่ยด้านหลังชัด ด้านหน้ายังเบลออยู่ ก็ต้องเพิ่ม f ให้มากขึ้น อาจจะเป็น22เพื่อเพิ่มระยะชัดลึกให้มันมากขึ้น หรือยังภาพนี้ถ่ายตอนฝนตกเลยนะครับนะสายฝนกับเมฆหมอกที่ลงมาเนี่ยทำให้ส่วนบนของภาพเนี่ยเป็นสีขาวก็ต้องค คอยระวังเรื่องการวัดแสงให้ดีภาพที่ผมวัดแสงด้านล่างก่อน แล้วก็ค่อยเงยกล้องขึ้นมาถ่าย ะครับถ้าแสงไม่มีส่วนที่เป็นสีขาวมากเราก็ไม่จำเป็นต้องชดเชยแสงก็ได้อย่างภาพนี้เป็นภาพน้ำตกที่อุทยานชาติเอราวัณ ส่วนที่เป็นสีขาวของน้ำตกขาวก็จริงแต่ว่าไม่เยอะมากนะพื้นที่ส่วนมากจะเป็นสีเขียวของต้นไม้มากกว่า ส่วนของพื้นดินต้นไม้พวกนี้ครับเราก็วัดแสงแบบเฉลี่ยตามปกติได้เลยนะได้ชัตเตอร์เท่าไหร่ก็ถ่ายไปตามนั้นบางครั้งนะครับถ้าน้ำตกอยู่ไกลเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ใช้เลนส์มุมกว้างจะใช้เลนส์เทเลนะครับเพื่อดึงภาพเข้ามาอย่างภาพนี้ถ่ายจากภูเขาลูกหนึ่งค่อนข้างจะไกลเนี่ยซูมเลนส์เทเลไปที่ 100เพราะว่าถ้าถ่ายมุมกว้างเนี่ยน้ำตกจะมีขนาดเล็ก นิดเดียว แล้วก็นี้ซูมเลนเทเล่มากขึ้น ไปช่วงประมาณสัก 135เพื่อเห็นน้ำตกที่ชัดเจนมากขึ้น แล้วก็พยายามใช้รูปแสงเล็กเพื่อได้เตอร์ต่ำน้ำตกก็จะดูนุ่มนวลสวยงามนะครับหรืออย่างภาพนี้ก็เป็นภาพลำธารกับวิวทิวทัศน์นะครับถ้าเราดูภาพนี้เนี่ยคือถ่ายภาพจากระยะไกล จะเห็นเป็นแค่ลำธารธรรมดาโขดหิน ทีนี้ผมถ่ายภาพใหม่เดินเข้าไปใกล้ๆลำธารนะครับเข้าไปชิดติดเลย แล้วก็ใช้เลนส์มุมกว้างถ่าย ก็จะได้ภาพนี้แทนวางกล้องห่างจากลำธารนิดเดียวเองประมาณไม่กี่เมตรสัก 3 เมตรได้ นะแล้วก็พยายามให้ได้ชัตเตอร์ต่ำสุดแล้วใช้ฟิลเตอร์ ND เพื่อลดแสงลงมา เพราะว่าถ่ายภาพกลางแจ้งนะครับ ชัตเตอร์สูงเกินไป เดิมเนี่ยได้1ส่วน้าผมใส่ PL กับใส่ ND ลงไปเนี่ย จนสปีดชัตเตอร์เหลือ 2 วินาทีนั่นเองนะสายน้ำก็ดูนุ่มนวลสดูสวยงามมากขึ้น แล้วก็ปรับพารามิเตอร์แบบ Landscape เพื่อให้สีสันดูสดมากขึ้น